จะได้พระธิดาพระเจ้าจุลนีไม่คิดถึงอันตราย เมื่อเสด็จไปกรุงปัญจาระก็จะถึงความพินาศเราไม่ควรเฉยเมย เพราะพระองค์ทรงมีอุปการะแก่เรา พระราชทานยศใหญ่ให้เรา เราควรจะหาทางช่วยเหลือพระองค์ เราควรจะส่งลูกนกแขกเต้า ไปสืบหาความจริง ก่อนแล้วจึงไปเองภายหลัง จึงส่งลูกนกแขกเต้าไปสืบข่าวที่กรุงปัญจาละ มโหสถพูดกับลูกนกแขกเต้าว่า เจ้าจงช่วยเหลืองานที่มนุษย์ทำไม่ได้ คนอื่น เว้น พระเจ้าจุลนีและพรามเกวัตไม่มีใครรู้เรื่องที่พรามเกวัตเป็นทูตมาเชิญเสด็จพระราชาเรา สู่กรุงปัญจาลนคร มีคนเพียงสองคนเท่านั้น ที่นั่งปรึกษากันในห้องบรรทมของพระเจ้าจุรณีนอกจากนั้น ก็มีนางนกสาลิกาที่เขาเลี้ยงไว้ในที่บรรทมที่รู้เรื่อง เจ้าจงไปทำความสนิทชิดเชื้อกับนางนกสาลิกานั้น ถามความลับของพระเจ้าจุลนีและรามเกวัตในสถานที่มิชิต อย่าให้ใครรู้เป็นอันขาด ถ้ามีใครได้ยินเสียงเจ้า ชีวิตของเจ้าก็จะจบสิ้น ลูกนกแขกเต้ารับคำมโหสถ บินทำประทักษิณเขารบมโหสถ แล้วทยานออกไปทางหน้าต่าง โบยบินด้วยความเร็ว ปานลมพัด สังเกตความเป็นไปในประเทศนั้น ผ่านไปทาง นครอริธปุระ แคว้นสีพี แล้วบินสู่ปัญจาลนคร ถึงที่อยู่ของนางนกสาริกา แล้วจับที่ยอดพระปรางพระราชนิเวศ ร้องไพเราะด้วยราคะ แม้นางนกสาริกานั้น ได้ยินเสียงลูกนกแขกเต้าแล้ว ก็จับที่สุวรรณบัญชรใกล้ที่บรรทมของพระราชา มีจิต กำหนัดด้วยราคะเช่นกัน ส่งเสียงรับสามครั้ง ลูกนกแขกเต้า บินไปนิดหนึ่ง แล้วส่งเสียงให้ได้ยินเป็นระยะ แล้วบินไปเกาะที่ธรณีสีหบัญชร ตามเสียงนางนกสาริกา ตรวจดูว่าไม่มีอันตราย จึงบินเข้าไปหานางนกสาลิกา นางนกสาลิกา กล่าวกับลูกนกแขกเต้าว่า มาจับที่สุวรรณบัญชรของฉันสิลูกนกแขกเต้า ก็โผบินไปจับอย่างว่าง่าย แล้วทักทายนางนกสาริกานั้นว่ากรงเธองามจัง นางนกสาริกาถามว่า เธอมาจากไหน ลูกนกแขกเต้าคิดว่า ถ้าบอกว่ามาจากนิติลานคร แม้ตายนางนกสาลิกานี้ ก็จะไม่ทำความสนิทชิดเชื้อกับเรา ก็เรากำหนดนครอริ t ปุระ ในแคว้นสีพีมาแล้ว จึงโกหกว่า พระเจ้าสีพีราช ทรงฉันมาจากอริ t ปุระ พระองค์เลี้ยงฉันไว้ในที่บรรทมบนปราสาทพระราชาทรงเป็นธรรมราชา โปรดให้ปล่อยสัตว์ทั้งหลายที่ถูกขังในที่ต่างๆ นางนกสาลิกาให้ข้าวต่อครุกน้ำพึ่งที่วางอยู่ในกระเช้าทอง และน้ำพึ่งแก่ลูกนกแขกเต้าแล้วถามว่า ท่านมาไกลจังมีประสงค์สิ่งใด ลูกนกแขกเต้าโกหกไปว่า นางนกสาลิกาตัวหนึ่ง พูดอ่อนหวาน เป็นภรรยาฉันเยียวได้ฆ่านางตายต่อหน้าต่อตาฉันในห้องที่บรรทม นางสาลิกาถามลูกนกแขกเต้าว่า ก็อย่างไรเยียวจึงได้ฆ่าภรรยาของท่านเสียเล่า ลูกนกแขกเต้าสร้างเรื่องโกหกว่า วันหนึ่งพระราชาของฉันเสด็จไปเล่นน้ำตรัสเรียกฉันตามเสด็จไปด้วย ฉันจึงพาภรรยาตามเสด็จไปด้วย แล้วกลับมาพร้อมพระราชา ขณะขึ้นปราศาสตร์ได้ชวนภรรยาออกมาจากกรงจับอยู่ที่ตำหนักยอดเพื่อพึงกาย ขณะนั้นมีเหยี่ยวตัวหนึ่ง บินมาโฉบเราทั้งสอง ซึ่งกำลังออกจากตำหนักยอด เตรียมขึ้นปราศาสตร์กลับเข้ากรงฉันกลัวตายบินหนีโดยเร็ว ลูกนกแขกเต้า ทอดเสียงครู่หนึ่ง เหมือนกลืนความทุกข์ให้หายไปแล้วกล่าวต่อไปว่า แต่ถึงคราวเคราะห์นางนกสาริกา ภรรยาฉัน มีคันแก่ จึงบินหนีไม่ทันเหยี่ยวก็โฉบนางให้ตายต่อหน้าต่อตาฉัน พาหนีไป พระราชาเห็นฉันร้องไห้ เศร้าโศกถึงภรรยา จึงปลอบใจฉันรับสั่งให้หยุดร้องไห้ แล้วให้ฉันออกไปหาภรรยาอื่น ฉันกราบทูลว่า แม้นำภรรยาอื่นมาแล้วก็จะมีประโยชน์อะไร ในเมื่อไม่มีใครมีมารยาเรียบร้อยงดงามเช่นนาง พระองค์รับสั่งว่า ได้เห็นนางนกสาลิกาตัวหนึ่งเรียบพร้อมด้วย ศิลาจารวัตเช่น ภรรยาของเจ้าเขาเลี้ยงไว้ในที่บรรทมของพระเจ้าจุลนี เจ้าไปที่นั่น ถามใจเธอดู ถ้าเจ้าชอบใจ จงมาบอกเรา จากนั้น เราหรือพระเทวีจะไปสู่ขอให้ แล้วทรง ส่งฉันมาที่นี่ ฉันรักเธอ จึงมาพบเธอ ถ้าเธอให้โอกาส เราทั้งสองก็จะได้อยู่ร่วมกัน นางนกสาริกาได้ฟังคำพูด ลูกนกแขกเต้าก็สงสาร แต่ยังไม่ให้ลูกนกแขกเต้ารู้ว่า ตนก็รักทำเป็นไม่ปรารถนากล่าวว่า นกแขกเต้ารักกับนางนกแขกเต้านกสาริกา รักกับนางนกสาลิกา นกแขกเต้า จะอยู่ร่วมกับนางนกสาริกา ดูกระไรอยู่ ลูกนกแขกเต้าคิดว่า หากนางนกสาริกานี้ไม่ต้องการเรา ก็คงไม่พูดคุยด้วย คงจะมีใจปรารถนาอยู่บ้างเป็นแน่ จึงกล่าวเปรียบเทียบว่า ผู้ที่ใคร่ในกาม กับจิงจันทาน ต้องเป็นจันทานเช่นนั้นหรือ เพราะความต้องการในกามมีเหมือนกันหมด ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ลูกนกแขกเต้า ยกเรื่องในหมู่มนุษย์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มาชี้แจงก่อน เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรื่องกามไม่ได้มีความแตกต่าง ในชาติพันธ์ว่า พระราชมารดาของพระเจ้าสีพี พระนามว่าชัมภาวดี พระนางเป็นหญิงจันทานได้เป็นมเหสีที่รักของพระเจ้าวาสุเทพกันหาโคตมีเรื่องเล่าว่า วันหนึ่ง พระเจ้าวาสุเทพ เสด็จออกจากกรุงทวารวดี ประพาสราชอุทยานถอดประเนตรเห็นสตรีรูปงามคนหนึ่ง เป็นจันทาน ออกจากบ้านคนจันทาน เข้าพระนครไปด้วยธุระบางอย่าง พระองค์เกิดความรัก รับสั่งให้ถามว่าชาติอะไร แม้ได้สนับว่า ชาติจันทาน ก็ยังมีรับสั่งให้ถามว่า มีสามีหรือยัง ทรงสดับว่ายังไม่มี จึงพาหญิงสาวไปพระราชนิเวศ สถาปนาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี พระนางประสูตรพระโอรส พระนามว่า สีพี เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระเจ้าสีพี จึงครองราชสมบัติในกรุงทราวดี พระเจ้าวาสุเทพเป็นถึงกษัตริย์เช่นนี้ ยังร่วมประเวณีกับหญิงจันทาน แล้วใครจะว่าอะไร เราทั้งสอง ซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเล่า แต่พอใจที่จะร่วมประเวณีกัน เมื่อลูกนกแขกเต้า จะยกอุทาหรณ์อย่างอื่นอีก จึงกล่าวว่า แม้กินรีชื่อ รัตนวดี ก็ได้ร่วมรักกับดาบทชื่อ วัชชะส่วนมนุษย์ทั้งหลาย ร่วมอภิรมกับกวางก็มี ความต้องการในกาม มีเหมือนกันหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ ในอดีตการ มีพรามคนหนึ่งเบื่อนายกาม จึงทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ออกบวชเป็นฤาษีสร้างอาสมอยู่ในป่าหิมวันกินนอนจำนวนมาก อาศัยอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง ใกล้บรรณศาลามของฤาษีนั้น แมงมุมตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ประตูถ้ำนั้น คอยกัดศีรษะของกินนอนเหล่านั้น ดูดกินโลหิต ปกติกินนอนเป็นสัตว์ขี้ขลาด ไม่กล้าหาญ และแมงมุมตัวนั้นก็ใหญ่โตมาก พวกกินนอนทำอะไรมันไม่ได้ จึงไปหาฤาษีบอกว่า มีแมงมุมตัวหนึ่งฆ่าพวกเรา พวกเราไม่รู้จะไปพึ่งใคร จึงขอให้ท่านฆ่ามันเสีย พวกเราจะได้ปลอดภัย ฤาษีได้ฟังดังนั้น ก็รุกรานว่า พวกเองไปเสีย เราเป็นบรรพชิตไม่ฆ่าสัตว์ชีวิต ในหมู่กินนอนเหล่านั้น มีกินรีตัวหนึ่ง ชื่อรัตนวดี ยังไม่มีผัว พวกกินนอนจึงตกแต่งกินรีรัตนวดี แล้วพาไปหาฤาษีและกล่าวว่า กินรีนี้จะเป็นผู้ดูแลท่าน ขอท่านช่วยกำจัดศัตรูของพวกเราเสียฤาษีเห็นกินรีรัตนวดี ก็มีจิตปฏิพัตธ จึงสำเร็จร่วมอภิรมกับกินรีนั้น แล้วไปยืนที่ประตูถ้ำเอาค้อนตีแมงมุม ซึ่งกำลังออกมาหากินให้ตายฤอษีอยู่ร่วมกับกินรีนั้น มีบุตรธิดาแล้วตายอยู่ในป่านั้น ส่วนกินรีรัตนวดีนั้น ก็รักฤาษีวัชชะ อย่างมากเช่นกัน วัชฤาษีเป็นมนุษย์ ยังร่วมประเวณีกับกินรี ซึ่งเป็นเดรัจฉานได้ ไม่จำต้องพูดถึงนกอย่างเราทั้งสอง ซึ่งเป็นเดรัจฉานด้วยกัน จะร่วมสังวาสกันไม่ได้ นางนกสาริกานั้น ได้ฟังคำของลูกนกแขกเต้าแล้วกล่าวคำค่อนแคะด้วยมายาสตรีว่า จิตใจเปลี่ยนแปลงง่ายนัก ชื่อว่า จะไม่เป็นสองย่อมไม่มี ภายหลัง ฉันกลัวแต่ความพลัดพรากจากท่านที่รัก ลูกนกแขกเต้าฉลาดรู้ว่าเป็นมายาสตรี เมื่อจะทดลองนางนกสาลิกา จึงกล่าวว่า เอาเถอะแม่สาลิกาเสียงหวาน ฉันจะไปแล้ว เพราะคำของเธอทำให้ฉันประจักษ์ เธอดูหมิ่นรักฉันนัก นางนกสาลิกา ฟังคำลูกนกแขกเต้ารู้สึกใจหาย ถูกแผดเผาด้วยความต้องการในกาม ตั้งแต่แรกเห็น แม้ทำทีเป็นไม่ปรารถนาด้วยมายาสตรี แล้วนกทั้งสองก็ร่วมสังวาดกัน ในเย็นวันนั้นนั่นเอง มีความสามัคคีบันเทิงอยู่ ร่วมเป็นที่รักกัน ลูกนกแขกเต้าคิดว่า บัดนี้นางนกสาลิกาจะไม่ปกปิด ความลับจึงกล่าวว่า สาลิกา ฉันอยากจะถามอะไรเธอสักอย่าง แต่วันนี้เป็นวันมงคลของเรา ไว้วันอื่นฉันจึงค่อยถาม นางนกสาริกากล่าวว่า ถ้าเป็นเรื่องมงคลก็ถามเถิด แต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งถาม ลูกนกแขกเต้าตอบว่า เป็นเรื่องมงคลจะที่รัก แล้วลูกนกแขกเต้าก็ถามว่า ฉันได้ยินเสียงเล่าลือในหัวเมืองว่ารัติดาของพระเจ้าปัญจาละมีพระชวีวันดังประกายพึกพระเจ้ากรุงปัญจาละราช จะถวายพระธิดาแด่พระเจ้าวิเทหราช จะมีการอภิเษกระหว่าง พระเจ้าวิเทหราช กับพระธิดาจริงหรือ ฉันคิดว่าพระธิดาทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก ทั้งพระเจ้าวิเทหราชก็เป็นข้าศึกของพระเจ้าจุลนี พระราชาพระองค์อื่นๆ ที่อยู่ในพระราชอำนาจก็มีมาก พระเจ้าจุลนีไม่ประทาน แก่พระราชาเหล่านั้น เหตุไรจึงประทานพระธิดา แก่พระเจ้าวิเทหราชเสียนางนกสาลิกากล่าวว่าเหตุไรท่านจึงกล่าวอาวมงคลในวันมงคลของเรา ลูกนกแขกเต้าย้อนว่า ฉันพูดเรื่องมงคล เพราะเป็นเรื่องอภิเศกสมรส แต่เธอกลับบอกว่าเป็นอวมงคลนี่อะไรกัน นางนกสาลิกากล่าวว่า การมงคลของคนที่เป็นศัตรูกัน จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ลูกนกแขกเต้า ให้นางนกสาลิกาเล่าให้ฟัง แต่นางว่าไม่กล้าเล่า ลูกนกแขกเต้าจึงว่า ถ้าเรายังมีความลับต่อกันแล้ว จะเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไร นางนกสาลิกาถูกลูกนกแขกเต้ารบเร้านัก ก็กล่าวว่า การที่พระเจ้าปัญจาระราช จะทำวิวาหมงคลพระธิดา กับพระเจ้าวิเทหราชจะไม่เกิดขึ้น เหมือนการแต่งงานของศัตรูไม่มีทางเป็นไปได้ ลูกนกแขกเต้าซักถามอีกว่า เพราะเหตุไร เธอจึงกล่าวเช่นนี้ นางนกสาริกาจึงกล่าวว่าพระราชาผู้เป็นจอมทัพ แห่งชาวปัญจาละ หลอกพระเจ้าวิเทหราชมาฆ่า อย่าว่าแต่จะอภิเสกแม้แต่หน้าพระธิดา พระเจ้าวิเทหราชก็จะไม่ได้เห็น พระเจ้าวิเทหราชนั้น มีที่ปรึกษาอยู่คนหนึ่ง ชื่อมโหสถ พระเจ้าจุลนีวางแผนจะฆ่ามโหสถนั้น พร้อมกับพระเจ้าวิเทหราชด้วยพรามเกวัตปรึกษากับพระเจ้าจุลนีจากนั้น จึงไปกรุงมิถิลาเพื่อจับมโหสถ นางนกสาลิกา บอกความลับทั้งหมด ลูกนกแขกเต้า แกล้งชมเกวัตว่า อาจารย์เกวัตเป็นคนฉลาดในการวางแผน การฆ่าพระเจ้าวิเทหราชเสีย ด้วยแผนการเช่นนี้น่าอัศจรรย์แต่ช่างเถอะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร ที่เราจะมัวมาพูดกันเรื่องอวมงคลเช่นนี้ นิ่งเสียเถิดแล้วนอนให้หลับ ลูกนกแขกเต้า รู้ว่าหน้าที่ของตนสำเร็จแล้วก็เบาใจ จึงอยู่กับนางนกสาริกาในราตรีนั้น ครั้นรุ่งเช้าก็กล่าวว่า ที่รัก ฉันจะไปแคว้นสีพี ทูลพระเจ้าสีพี และพระเทวีของฉันว่า ฉันได้ภรรยาที่ชอบใจ เธอจงอนุญาตให้ฉันไปสักเจ็ดราตรีเพียงเพื่อให้ฉันได้กราบทูล พระเจ้าสีผีและพระมเหสี นางนกสาลิกาไม่ปรารถนาจะพรากจากลูกนกแขกเต้า แม้ชั่วขณะเดียว แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ จึงกล่าวว่า เอาเถิด ฉันอนุญาตให้เธอไป ประมาณเจ็ดราตี ถ้าเธอไม่กลับมาในเจ็ดราตี ก็จงมารับศพฉันไป ฝ่ายลูกนกแขกเต้าพูดว่าที่รัก เธอพูดอะไรเช่นนั้น ถ้าฉันไม่ได้เห็นเธอในวันที่แปด ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร แต่ในใจคิดอีกอย่างหนึ่งว่า เจ้าจะเป็นหรือตาย ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเรา จึงบินขึ้นมุ่งหน้าไป สีพีรัตไปได้ครู่หนึ่งก็ทำเป็นวกกลับมาหานาง นกสาริกาอีกกล่าวว่าที่รัก ฉันไม่เห็นหน้าเธอ ไม่อาจจากเธอไปได้ ฉันจึงกลับมา ให้ได้เห็นหน้าเธออีกครั้ง แล้วบินขึ้นเหมือนมุ่งหน้าไปแคว้นสีพี แล้ววกกลับกรุงมิถิลา ลงจากที่จะงอยบ่ามโหสถบัณฑิต แจ้งเรื่องทั้งหมดแก่มโหสถ